าถ้าพูดผูตรงก็เป็นคนรักรักรักเขาแหละครับเพราะว่าเขาก็เป็นเราอยู่อยู่ด้วยกันมาเรียนเขาเรียนรู้ชีวิตด้วยกันมาค่อนข้างเยอะ ดออกมานั่นแหละค่ะเราไม่ค่อยเรียกชื่อกันค่ะนะคะ ก็จะมีชื่อ ย่อ ๆ ให้กันอยู่แล้ว นี่ก็ได้จะหวังว่าวันหนึ่งย่าจะพูดว่าเป็นแฟนที่ดีบ้างนะครับ